Thank you. ครับนะครับตอนนี้เราจะเรียนเรื่องของการจดมวยนะครับ การจดมวยหรือการเตรียมความพร้อมในการเตรียมข้อสู้กับผู้ต่อสู้ หรือการป้องกันการลุกของผู้ต่อสู้นะครับโดยธรรมชาติคนเราเราจะมีความถนัดต่างกันบางคนถนัดซ้ายถนัดขวานะครับในวันนี้เราจะให้ผู้สาธิตนะครับในลักษณะของการจดมวยในคนที่ถนัดขวานะครับนี่คือการ โดยเท้าเท้าขวาอยู่ด้านหลังนะครับนี่เป็นลักษณะของมวยจดขวานะครับมวยเหลี่ยมขวานะครับนี่คือว่ามวยเหลี่ยมขวานะครับในลักษณะของเราอาจจะมุมแขนนะครับเพื่อป้องกันหน้าตัวเองนะครับคามนะครับบร้ลำตัวต่างๆนะครับดังนั้นมวยเหลี่ยมขวาในลักษณะของการยืนในการเคลื่อนที่ต่างๆเราส่วนมากเราจะยืนลักษณะของปลายเท้าเพื่อให้ให้สะดวกในการเคลื่อนที่นะครับเราจะไม่ยืนลักษณะของเต็มฝ่าเท้า ในการเคลื่อนที่นะครับทีนี้มีอีก 2 ลักษณะเช่นกันครับมวยเหลี่ยมขวาแต่เป็นลักษณะของมุมกว้างนะครับก็เป็นลักษณะของจะเห็นเน้นบอดี้ลำตัวเข้าหานเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นนะครับนี่ลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาและลักษณะมุมกว้างนะครับก็เดี๋ยวถ้ามาทำในลักษณะของคนถนัดซ้ายนะก็อาจจะเปลี่ยนมาอีกแบบหนึ่งนะครับโดยผู้สาธิตคือนี่คนถนัดซ้ายนะครับนะครับ ทำการตรงข้ามกันนะครับในลักษณะของ เท้าถนัดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับ เช่นกันมวยถนัดซ้ายกับมวยเหลี่ยมซ้าย อาจจะมี 2 ลักษณะของมุมลำตัวคือมวยเหลี่ยมกว้างกับมวยเหลี่ยมแคบนะครับเมื่อกี้นี่มวยเหลี่ยมกว้างคือจะเห็นบอดี้ตัวหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะนะครับทำนองกับกันถ้าเป็นมวยเหลี่ยมแคบนะครับลำตัวบอดี้เราก็จะบิดข้างๆเห็นตัวเป้าจะเล็กลง ครับอันนี้ลักษณะของการจดมวยนะลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาเหลี่ยมซ้ายนะมุมกว้างมุมแคบนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวในการเรียนมวยไทยครับครับนะครับ ตอนนี้เราจะเรียนเรื่องของการจดมวยนะครับ การจดมวยหรือการเตรียมความพร้อมในการเตรียมเข้าสู่ กับคู่ต่อสู้หรือการป้องกันการลุกของคู่ต่อสู้นะครับโดยธรรมชาติคนเราเราจะมีความถนัดต่างกันบางคนถนัดซ้ายถนัดขวานะครับในวันนี้เราจะให้ผู้สาธิตนะครับในลักษณะของการจดมวยในคนที่ถนัดขวานะครับนี่คือการโดยเท้าเท้าขวาอยู่ด้านหลังนะครับนี่เป็นลักษณะของมวยจดขวานะครับมวยเหลี่ยมขวานะครับนี่คือว่ามวยเหลี่ยมขวานะครับในลักษณะของเราอาจจะ มุมแขนนะครับเพื่อป้องกันหน้าตัวเองนะครับคามนะครับบร้ลำตัวต่างนะครับเพราะฉะนั้นมวยเหลี่ยมขวาในลักษณะของการยืนในการเคลื่อนที่ต่างเราส่วนมากเราจะยืนลักษณะของปลายเท้าเพื่อใ้ให้สะดวกในการเคลื่อนที่นะครับเราจะไม่ยืนลักษณะของเต็มฝ่าเท้าในการเคลื่อนที่นะครับทีนี้มีอีก 2 ลักษณะเช่นกันครับมวยเหลี่ยมขวาแต่เป็นลักษณะของมุมกว้าง นะครับก็เป็นลักษณะของจะเห็นเน้นบอดี้ลำตัวข้อหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นนะครับ นี่ลักษณะของมวยเหลี่ยมขวา และลักษณะมุมกว้างนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามาทำในลักษณะของคนถนัดซ้ายนะก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับ โดยผู้สาธิตคือนี่คนถนัดซ้ายนะครับนะครับนะทำการตรงข้ามกันนะครับ ในลักษณะของ เท้าถนัดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับ เช่นกันมวยถนัดซ้ายกับมวยเหลี่ยมซ้าย อาจจะมี 2 ลักษณะของมุมลำตัวคือมวยเหลี่ยมกว้าง กับมวยเหลี่ยมแคบนะครับเมื่อกี้นี่มวยเหลี่ยมกว้างคือจะเห็นบอดี้ตัวหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะนะครับทำนองกับกันถ้าเป็นมวยเหลี่ยมแคบนะครับลำตัวบอดี้เราก็จะบิดข้างๆเห็นตัวเป้าจะเล็กลงนะครับอันนี้ลักษณะของการจดมวยนะลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาเหลี่ยมซ้ายมุมกว้างมุมแคบ นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวในการเรียนมวยไทยครับ